ติดตามให้ฝนมาลิตา

ส่วนบ้านวาลิตาด้วยนะคะบ๊ายบายหนึ่งแอชันก่อนแอชันก่อนเหรอ อ่ะน้องบอกแอชั่นอ่ะแอชั่นอย่าลืมกดติดตามมาแชร์แชร์แชร์คือผิด น้องเอาใหม่ น้องเอาใหม่แอคชั่นอย่าลืมเอ้ยอะไรวะฝากกดติดตามแอคชั่น ฝากกดติดตามน้องอลิสแม่เปิ้ลและเด็กๆ ในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องบ้านสวนปลิตาด้วยนะคะ และพบกับคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสนะเฮ้ยบายบายก่อนบายบายอะไรอย่าลืมเลยอย่าลืมกดติดตามให้สวนบ้านตาลิตาและกดกระดิ่ง และกดกระดิ่งให้สวนบ้านบา